อะไรเนี่ย นี่มันที่ฉันนี่ก็ที่ของฉันเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยนี่มจะที่ฉันออกไปนี่มันไม่มีเไรอโอ้ยโอ้ยมันจะไม่ใช่ไม่อไป้วที่ของฉันี่ของไันเฮ้ยสวดีนี่นี่นี่รู้จักนะดูมันจะมีผลด้วย ันี่จังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยะไรอ่ะโอ้ยอึลืกิน ดหยุดโอ้อะอะอะไอฮะพิตุ่มเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพ่ออ่ะอ่ะอันนี้ไปอ่ะ ยังออาวอาอาไป้ออาไปเไยเอาไปเฮ้ยอาไปเอาไยเอาไปเาไปยอาไปเอาไปเาไปยอาไปเไปเอไปเอาไปเอาไปเอาไปาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอ้ยมเนลี ก็้ก็จะทำอย่างนี้จนจนจบใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้องทำเสียงเพิ่ม